เรามาศึกษาหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้กันเลยนะคะ เป็นเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้า ยังจำกันได้ไหมคะว่าในสัปดาห์แรกครูได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในด้านของทรัพยากรว่ามีสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกันนะคะ โดยเริ่มจากส่วนแรกค่ะ เป็นส่วนของข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้า ได้แก่ชื่อเว็บไซต์ โลโก้ การเลือกสี หรือโทนของการสื่อสาร ตอนนี้ผู้เรียนจะเปิดร้านค้าออนไลน์กันแล้วใช่ไหมคะ ถามว่ามีข้อมูลในส่วนนี้กันหรือยังคะ นอกจากนี้ยังมีอีกค่ะ ส่วนที่ 2 จำได้ไหมคะ เป็นส่วนของข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ได้แก่รูปภาพผลิตภัณฑ์หรือภาพสินค้าในแต่ละรายการ ได้จัดเตรียมกันไว้หรือยังคะ รายละเอียดของสินค้าด้วยนะคะ ว่ามีรายละเอียดต่างๆ อะไรบ้างที่เราอยาก ที่เราอยากจะสื่อสารไปยังลูกค้า รวมไปถึงการจัดแบ่งประเภท หรือหมวดหมู่ของสินค้า ได้จัดเตรียมไว้กันหรือยังคะ ถ้ายังไม่ได้จัดเตรียมไม่เป็นไรค่ะ ครูได้จัดเตรียมและมีตัวอย่างให้ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการแล้วนะคะ ตอนนี้ขอให้ผู้เรียนเข้าไปดูตัวอย่างในระบบได้เลยนะคะ จากนั้นให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อว่า shop online example.zip นะคะ ลงมาไว้ที่เครื่องแล้วก็แตกไฟล์เลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดในไฟล์ด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้ลงมาไว้ที่เครื่องกันหรือยังคะไฟล์นี้มีชื่อว่า shop online example นะคะ ให้แตกไฟล์ออกมานะคะ พอแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ย เราจะได้โฟลเดอร์มา 1 โฟลเดอร์นะคะ ใน 1 โฟลเดอร์นั้นจะมีไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ เห็นไหมคะ มีไฟล์ Picture มีโลโก้ 1 โลโก้ 2 แล้วก็ Shop Detail เราลองมาดูรายละเอียดนะคะ เกี่ยวกับร้านค้า แล้วก็สินค้าของร้านค้านี้ โดยดับเบิลคลิกเข้าไปดูที่ไฟล์แรกนะคะ ก็คือไฟล์ Shop Detail ก่อนก็แล้วกันค่ะ พอดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะ เห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราเจอมีอะไรบ้างคะ ร้านค้านี้นะคะมีชื่อเต็มว่าวิงวิงบิวตี้ช็อปนะคะก็คือใช้ชื่อว่าวิงวิงบิวตี้ช็อปก็เลยมีชื่อย่อว่า WWBS นะคะ โดยเจ้าของร้านเนี่ยมีแผนว่าถ้าเราจะไปเปิดร้านค้าหรือว่าจดโดเมนเนมนะคะจะตั้งโดเมนเนมว่าเป็นวิงวิงบิวตี้ช็อปนะคะ ถ้าในความเห็นของครูก็มองว่าชื่อนี้ค่อนข้างยาวไปโอกาสที่ลูกค้าจะเข้าถึงหรือพิมพ์ผิดเนี่ยอาจจะมีได้มากนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถใช้โดเมนเนมที่เป็น www.bs.com ก็จะดีมากเลยนะคะ ถัดมาค่ะ ร้านค้านี้มีสโลแกนด้วยนะคะ สโลแกนของร้านค้าบอกว่า สวยใสในราคาที่คุณจับต้องได้ pretty clear in the price of tangible นะคะ ก็คือเขามีสโลแกนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่าเขาจะต้องเขาจะต้องดำเนินกิจการในรูปแบบของการทำให้ร้าน เป็นรูปแบบของสวยใสในราคาที่คุณจับต้องได้นะคะ โดยมีสีและโทนสีในการสื่อสารก็คือเป็นสีชมพู ครีมแล้วก็ขาวนะคะ อันนี้คือโทนสีของร้านค้านะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยใช่ไหมคะ ที่เราจะเห็นโลโก้ของร้านค้าของเขาเป็นโลโก้สีชมพูนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นพื้นสีขาวซึ่งจริงอาจจะไม่ได้มีพื้นสีก็ได้ แต่ก็คือเป็นโทนสีของร้านค้าของเขานะคะ อันนี้ก็คือรูปที่เป็นโลโก้ของร้านค้าจะมีรูปโลโก้ของโลโก้ที่ 1 แล้วก็โลโก้ที่ 2 ซึ่งการออกแบบโลโก้เนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องออกแบบไว้แค่อันเดียวนะคะเราอาจจะมีการเตรียมเอาไว้อันที่ 1 อันที่ 2 เอาไว้เพื่อในการ จะนำเสนอข้อมูลของร้านค้าของเราให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะอ่าเรามาดูในส่วนถัดไปค่ะ ร้านค้านี้เขาบอกอะไรกับเราอีก เขาบอกว่ารายละเอียดของสินค้าที่จะจำหน่ายในร้านค้าเขาแบ่งออกเป็น3หมวดค่ะ โดยหมวดของสินค้าก็คือเป็นหมวดที่เป็นสกินฟู้ดเขาจะใช้รหัสย่อว่าเป็น SF นะคะ แล้วก็ถ้าเป็น เนเจอร์รีพับบิกก็จะเป็น NR แล้วก็ถ้าเป็นหมวดสินค้าที่อยู่ในหมวดซันวาซูนะคะเขาก็จะใช้ตัวรหัสว่า SH นะคะเห็นไหมคะว่าจะต้องจัดเตรียมข้อมูลวางแผนตัวนี้ให้ชัดเจนนะคะ เพราะว่าในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในการใส่ข้อมูลเข้าไปในร้านค้า ถ้าเราชัดเจนตรงนี้ก็จะทำให้เราจัดการข้อมูลร้านค้าแล้วก็สินค้าได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น เห็นไหมคะว่าหลังจากที่เขากำหนดตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของร หัสของสินค้าเห็นไหมคะรหัสของสินค้าก็จะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เขากำหนดหมวดหมู่เอาไว้นะคะอย่างเช่นสินค้าในกลุ่มสกินฟู้ดของเขาก็จะเป็นรหัส SSF 0 0 1นะคะแล้วก็ผู้เรียนลองสังเกตดีๆนะคะสินค้าแต่ละรายการของเขาก็จะมีรูปภาพที่บอกว่าอันนี้คือรูปภาพของสินค้าตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสมีชื่อสินค้ามีราคาขายพร้อมทั้งคำอธิบาย เห็นไหมคะว่าคำอธิบายสินค้าจะทำให้เราทราบว่าสินค้าตัวนี้มีคุณสมบัติ หรือว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างที่เราสนใจ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็มาช้อปปิ้งออนไลน์จากเว็บไซต์ของเราไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย สินค้าแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าตรงนี้ปรากฏอยู่ด้วย สังเกตไหมคะ ก็จะมีรหัส มีชื่อ มีราคาขาย แล้วก็คำอธิบายในทุกรายการของสินค้าที่อยู่ในร้าน อันนี้คือสิ่งที่ครูต้องการยกตัวอย่างให้เราเห็นว่า ในการจัดทำร้านค้าออนไลน์ ด้วย Virtual m a r k นะคะ ถ้าเราสามารถจัดเตรียมข้อมูล เกี่ยวกับร้านค้าและสินค้าเอาไว้ ให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถนำไปใส่ในเว็บไซต์จุมล่าเวิร์ชวลมาได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะ เรามาดูต่อนะคะ อันนี้คือในส่วนของไฟล์ Microsoft Word ซึ่งบอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าแล้วก็สินค้านะคะ เรามาดูในส่วนของโลโก้ที่เขาออกแบบเอาไว้นะคะ เห็นไหมคะเขาก็จะใช้โลโก้ตามโทนสีหรือโทนของการสื่อสารที่เขาต้องการนะคะ ทั้ง2โลโก้นะคะ ที่เราเห็นแบ็กกราวเป็นแบบนี้ก็คือเป็นภาพ transparent นะคะก็คือเป็นภาพโปร่งแสงนะคะ ลองเข้าไปดูในในโฟลเดอร์พิกเจอร์นะคะ ในโฟลเดอร์พิกเจอร์เนี่ย ตัวเจ้าของร้านเนี่ยก็ยังแบ่งนะคะโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ย่อยๆตามหมวดหมู่ของสินค้านะคะซึ่งมีหมวดหมู่ที่เป็น Nature Republic เป็น Skin Food แล้วก็เป็น Sun w a s u นะคะพอเราเข้าไปดูในแต่ละโฟลเดอร์สังเกตไหมคะว่าสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันก็คือ รูปของสินค้า การตั้งชื่อรูปก็จะสัมพันธ์กับรหัสของสินค้า เห็นไหมคะว่าการทำแบบนี้จะทำให้เราง่ายต่อการจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วยจุมล่าเวอร์ชวลมานะคะ อันนี้ถือว่าเป็นการวางแผนเตรียมการให้พร้อมนะคะ ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ร้านค้า แต่ละหมวดหมู่ก็คือจะแยกรหัสเอาไว้ชัดเจนนะคะตั้งชื่อรูปตามรหัส และกรณีที่ สินค้าหนึ่งรายการมีรูปมากกว่าหนึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ตัว underscore หรือว่าตัวแดดนะคะเพิ่มเป็นรูปที่ 1 2 3 4นะคะถามว่าดีไหมตัวนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ดีที่จะทำให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการได้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะ อย่างเช่น SSH 002เนี่ยจะมีทั้งรูปที่ 1 แล้วก็รูปที่ 2 ด้วยนะคะอันนี้ก็คือช่วยทำให้เราสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่างน่าสนใจนะคะ อันนี้เป็นส่วนแรกที่ครูอยากจะแนะนำว่า เรา ถ้าเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะ สิ่งที่เราควรจะต้องจัดเตรียมที่บอกว่าเราจะต้องเตรียมให้พร้อมเนี่ยลักษณะของข้อมูลสารสนเทศ ที่ควรจะเตรียมให้พร้อมนั้นมีหน้าตาและลักษณะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เดี๋ยวเราไปศึกษากันในหัวข้อถัดไปเลยนะคะ มาถึงตอนนี้เรามีความพร้อมสำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์ บนเว็บไซต์จูมล่าและ Virtual Mart กันแล้วนะคะ ในหัวข้อถัดไปนะคะ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์นะคะ อย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะ